รูปทรงพื้นฐานสร้างโมเดล Mesh รูปทรงการสร้างโมเดลของโปรแกรม Blender ที่เป็นรูปแบบพื้นฐาน คือการสร้างโมเดลจากวัตถุที่มีโครงสร้างแบบเมชซึ่งเป็นโครงสร้างที่ใช้พื้นผิวเรียงต่อกันจนเกิดเป็นวัตถุ โดยถือเป็นวัตถุพื้นฐาน และเหมาะจะเป็นวัตถุต้นแบบที่จะนำไปสร้างวัตถุที่ซับซ้อนมากขึ้นรู้จักกับวัตถุแบบเมชโมเดลแบบเมชใช้เป็นรูปแบบโมเดลพื้นฐาน โดยมีลักษณะโครงสร้างของพื้นผิวย่อย ที่เรียงต่อกันจนกระทั่งเกิดเป็นวัตถุสามิติ โปรแกรม Blender ได้จัดเตรียมวัตถุพื้นฐานไว้มากมาย ผู้เรียนต้องเรียนรู้วิธีการสร้างวัตถุเมชพื้นฐาน และชนิดของวัตถุเมชแต่ละชนิดเพื่อใช้เป็นวัตถุต้นแบบในการสร้างโมเดลที่ซับซ้อนต่อไป การสร้างวัตถุโดยใช้เมนู add สามารถสร้างวัตถุโดยการใช้คีย์ลัดเมนูในการเพิ่มวัตถุ Shift A เมื่อเราเรียกเมนูขึ้นมา จะปรากฏเมนู สำหรับใช้เพิ่มวัตถุ Mesh เป็นรูปทรงเบื้องต้นที่สามารถเรียกใช้เป็นชิ้นงานได้ สามารถแก้ไขได้ตามต้องการ Curve เป็นส่วนที่ใช้วาดเส้น แล้วเปลี่ยนเป็น Mesh ในภายหลัง Surface เป็นส่วนของพื้นผิว สำหรับสร้างพื้นผิวที่มีความเรียบสูง Metaball เป็นส่วนสำหรับสร้างลูกบอลแม่เหล็ก ที่สามารถดูดติดกันได้หากนำวัตถุมาใกล้เคียงกัน คล้ายกับการปั้นดินน้ำมัน Text ใช้สร้างตัวอักษร สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Armature ใช้สำหรับสร้างกระดูก สำหรับตัวละครในงานแอนิเมชันและการควบคุมท่าทางของตัวละครคาเมร่าใช้สำหรับสร้างกล้องเพื่อกำหนดมุมมองที่จะเรนเดอร์ สามารถปรับแต่งค่าต่างๆ ได้คล้ายกล้องจริง Lamp ใช้สำหรับเพิ่มแสงในฉาก มีชนิดของแสงให้เลือกอย่างหลากหลาย ตัวอย่างในการสร้างวัตถุเมช การสร้างวัตถุ Mesh นั้น เลือกสร้างจากเมนู add mesh จากนั้นจะปรากฏรายชื่อชนิดวัตถุ Mesh ขึ้นมาให้เลือกสร้าง เมื่อคลิกซ้าย เลือกชื่อวัตถุ วัตถุก็จะถูกสร้างที่ Viewport หน้าตำแหน่งของ Crosshair Cursor ในตัวอย่างนี้ เราจะเลือกสร้างวัตถุ UV Sphere ซึ่งเป็นวัตถุรูปทรงกลม คลิกเมาส์ วาง crosshair cursor ในตำแหน่งที่ต้องการสร้างวัตถุ เลือกเมนู add mesh จากนั้นคลิกเมาส์ซ้าย เลือกวัตถุที่จะสร้าง ในตัวอย่างเลือก UV sphere หรือสามารถเลือก add เมนูได้ ด้วยการกดคีย์ space bar จะปรากฏ pop up ถามถึงจำนวน segment หรือเส้นแบ่งพื้นผิวออกเป็นส่วนๆในแนวตั้งจำนวนริงหรือเส้นรอบวงแนวนอน และขนาดของรัศมีวงกลม radius ให้เราคลิกเมาส์ซ้ายที่ปุ่มลูกศรซ้าย เพื่อลดจำนวน หรือคลิกปุ่มลูกศรขวาเพื่อเพิ่มจำนวน หรืออาจคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้ แล้วลากเมาส์ไปทางซ้ายเพื่อลด หรือคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วลากเมาส์ไปทางขวาเพื่อเพิ่มจำนวน ให้เราเลือกจำนวนที่ต้องการ วัตถุก็จะถูกสร้างบนวิวพอร์ตณตำแหน่งของ crosshair cursor ซึ่งโดยค่าตั้งต้นจะอยู่ตรงกลางตำแหน่งที่แกนทั้ง 3 ตัดกันที่จุด origin หรือจุดเริ่มต้นนั่นเอง หลังจากที่สร้างวัตถุโปรแกรม Blender จะเปลี่ยนโหมดการทำงานเข้าสู่ Object Mode กดคีย์ Tab เพื่อเป็นการสลับกันระหว่าง Edit Mode กับ Object Mode ชนิดของวัตถุ Mesh โปรแกรม Blender ได้เตรียมวัตถุ Mesh พื้นฐาน ให้เราได้เลือกใช้อย่างรวดเร็วดังต่อไปนี้ วัตถุเพลน เป็นวัตถุที่มีรูปทรงเป็นแผ่นระนาบ มักใช้กับการทำภูมิประเทศจำพวกพื้นดิน ทะเล ภูเขา หรือทำเป็นพื้นหลังของฉาก หรือเพดานห้อง โมเดลใดที่มีโครงสร้างมาจากแผ่นแบนราบ ก็สามารถใช้เพลนในการขึ้นรูปได้ทั้งหมด วัตถุคิวบเป็นวัตถุรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยม โดยเริ่มต้นจะเป็นลูกบาศซึ่งเท่ากันทุกด้าน แต่สามารถปรับแต่งความยาวในแต่ละด้านได้อิสระ มักใช้กับโมเดลที่มีรูปทรงพื้นฐานเป็นสี่เหลี่ยม เช่น อาคาร หนังสือ กล่อง และคิวบ์ สามารถปรับแต่งรูปทรงเป็นโมเดลที่ซับซ้อนกว่าสี่เหลี่ยมได้ วัตถุเซอร์เคิลเป็นเส้นวงกลม ซึ่งสามารถนำไปขึ้นโมเดลที่มีลักษณะเป็นวงกลม เช่น ล้อรถ โดยที่เราสามารถเติมพื้นผิวภายในของวงกลมได้ในภายหลัง วัตถุ UV sphere และ Eco sphere วัตถุทั้งสองชนิดนี้ เป็นวัตถุทรงกลมเหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันที่โครงสร้างพื้นผิว ซึ่งถ้าสังเกตที่พื้นผิวย่อยของวัตถุ UV sphere จะเป็นพื้นผิวสี่เหลี่ยม แต่สำหรับวัตถุ Eco sphere จะเป็นสามเหลี่ยม ดังนั้นเวลาปรับแต่งรูปทรง ก็จะแตกต่างกัน แต่ผลลัพธ์จะได้รูปทรงวัตถุทรงกลมเหมือนกัน วัตถุสองชนิดนี้ จะใช้สำหรับขึ้นโมเดลที่มีพื้นฐานจากทรงกลม หรือวัตถุพื้นผิวโค้งต่างๆ เช่น ลูกบอล ลูกโป่งผลไม้ หลอดไฟ วัตถุไซลินเดอร์เป็นวัตถุรูปทรงกระบอก ซึ่งสามารถใช้ขึ้นรูปโมเดลจำพวกเสาไฟ ต้นไม้ ขวดน้ำ กระป๋อง วัตถุโคนมีลักษณะเป็นวัตถุทรงกรวย เราสามารถขึ้นโมเดลจำพวก หลังคาจรวด หรือวัตถุที่มีปลายแหลมต่างๆได้ วัตถุทอรัส มีลักษณะเป็นห่วง คล้ายทรงโดนัท ประกอบด้วยจุดเวอร์เทกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเราสามารถปรับแต่งจุดแต่ละจุด พื่อสร้างรูปทรงที่ต้องการได้ วัตถุกริดมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเหมือนกับเพลน แต่กริดนั้นจะประกอบด้วยจุดเวอร์เท็กเป็นจำนวนมาก ซึ่งเราสามารถปรับแต่งจุดแต่ละจุด เพื่อให้ได้รูปทรงที่ต้องการได้ วัตถุมังกี้เป็นวัตถุสำเร็จรูปที่มีรูปทรงเป็นรูปหน้าลิง มีชื่อว่าซูซาน ซึ่งเป็นรูปทรงที่ใช้สำหรับการทดสอบเรื่องแสงเงา หรือลวดลายพื้นผิว เนื่องจากรูปทรงมีรายละเอียดในส่วนโค้งเว้า จึงสะดวกในการทดสอบเรื่องบางเรื่องได้ ง่าย โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาขึ้นรูปโมเดลใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม รูปทรงหน้าลิงนี้สามารถปรับแต่งแก้ไขได้หากต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เพราะมีคุณสมบัติวัตถุเมช เหมือนวัตถุชนิดอื่น ๆ เช่นกัน